AT for English โมดูล2คอมพิวเตอร์ ช่วยการเรียนรู้ภาษาแบบมัลติมีเดีย และการประเมินคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษา ภาพรวมของคอมพิวเตอร์ ช่วยการเรียนรู้ภาษาแบบมัลติมีเดีย สวัสดีค่ะ ดิฉัน ดรสรินยาคติยะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชา IT เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ หรือ IT for English ในโมดูลที่ 2 สำหรับเนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึงมัลติมีเดีย กับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เราไปชมรายละเอียดกันเลยนะคะมัลติมีเดีย คือการใช้คอมพิวเตอร์ สื่อความหมาย โดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่นกราฟิกอาร์ต เสียง ภาพเคลื่อนไหวหรือ animation และวีดิทัศน์หรือวิดีโอ หลายคนอาจจะสงสัยว่า สื่อแบบมัลติมีเดียเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภาษาอย่างไร คำตอบก็คือ การเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดีย ส่งผลต่อความทรงจำของผู้เรียนค่ะ ทฤษฎีการเรียนรู้โดยมัลติมีเดีย หรือ The Cognitive Theory of Multimedia Learning เป็นทฤษฎีที่นำเสนอโดยเมเยอร์ ทฤษฎีการเรียนรู้โดยมัลติมีเดีย เชื่อว่า ระบบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์มีอยู่ 3 ระบบได้แก่ 1. ระบบรับความจำโดยประสาทรับความรู้สึก หรือ sensory memory และ 2. ระบบความจำในช่วงที่ทำงานอยู่ หรือช่วงสั้น หรือที่เราเรียกกันว่า working memory และ 3. ระบบความจำในระยะยาว หรือ long term memory เมื่อผู้เรียนรับข้อมูลเข้าไปในรูปของเสียงหรือภาพ ข้อมูลนั้น ๆ จะถูกจำไว้ในช่วงสั้น ๆ ที่ sensory memory จากนั้น ภาพและเสียงบางส่วนจะถูกจดจำไว้ใน working memory แล้วจะมีการจัดแจงภาพและเสียงเหล่านี้ให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนทำให้เกิดความรู้ ในรูปของภาพและเสียง ความรู้เหล่านี้อาจจะเข้าไปรวมกับความรู้เดิม ในส่วนของความจำในระยะยาว หรือไปรวมกับกลุ่มความรู้อื่น ดังนั้นการนำเสนอผ่านทั้งทางประสาทตา ในรูปของตัวหนังสือกับภาพ และทางประสาทหูในรูปของเสียง จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้คำศัพท์ ได้ดีกว่าการนำเสนอเพียงวิธีเดียว ในส่วนของคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษาแบบมัลติมีเดีย หรือัลติมีเดียคอร์คือสื่อคอมพิวเตอร์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสอนภาษา ที่ออกแบบและนำเสนอเนื้อหาด้วยตัวอักษรและภาพกราฟิกคุณภาพสูง รวมทั้งมีการใช้เสียงและวิดีทัศน์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษาแบบมัลติมีเดีย เป็นสื่อสำคัญอย่างหนึ่ง เพราะผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากสื่อที่หลากหลาย สามารถตอบสนองกับบทเรียนและทราบผลการตอบสนองได้ ตัวสื่อที่นำเสนอเนื้อหา มีความน่าสนใจ มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหว มีเสียงและภาพประกอบ สิ่งเหล่านี้ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเกิดความสนใจต่อบทเรียน และในที่สุดก็จะสามารถเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษาแบบมัลติมีเดีย ช่วยตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยอาศัยความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้สร้างบทเรียนสามารถจัดหาหัวข้อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่สัมพันธ์กับความสนใจของผู้เรียน มีการแสดงเนื้อหาตามลำดับที่แตกต่างกัน โดยผู้เรียนสามารถกำหนดลำดับเนื้อหาที่ตนเองต้องการศึกษา ซึ่งนับเป็นการสอนรายบุคคลอย่างแท้จริง การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ ในลักษณะเป็นผู้สอนได้แนวคิดมาจากการสอนแบบโปรแกรม หรือ programmed instruction แต่การใช้คอมพิวเตอร์มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน มากกว่าการสอนแบบโปรแกรม โดยสามารถใช้ในการโต้ตอบกับผู้เรียน มีการเคลื่อนไหวของภาพกราฟิก ซึ่งสามารถทำได้ดีกว่าสื่อและวิธีการสอนแบบอื่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ถูกสร้างและเขียนโปรแกรมขึ้นมา โดยผู้ชำนาญในการเขียนโปรแกรม และผู้ชำนาญการสอนในสาขาวิชานั้นๆ คอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่และมีบทบาทในการเสนอบทเรียนและเนื้อหา ผู้เรียนเป็นผู้ตอบสนอง โดยมีคอมพิวเตอร์เป็นผู้ประเมินผลจากการโต้ตอบของผู้เรียน ผลการประเมินจะช่วยตัดสินว่าผู้เรียนพร้อมที่จะผ่านไปเรียนเนื้อหา ลำดับต่อไปหรือไม่ เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษาแบบมัลติมีเดีย เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนต้องใช้ความสามารถของตนเอง ในการทำความเข้าใจบทเรียน ดังนั้นการออกแบบจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยจะต้องเลือกใช้รูปแบบการเสนอเนื้อหาที่ชัดเจน และผู้เรียนสามารถแปลความหมายได้ เพราะจะมีผลช่วยทำให้การเรียนเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ต้องมีการเร้าความสนใจโดยตัวบทเรียนอีกด้วย ในคลิปต่อไป เราจะมาดูกันถึงองค์ประกอบของสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ